อ่ะตามตามสูตรทีนุโอ้ยบ่มาว่ะโอ้โหเบิ้งว่ะโอ้เสียดายเมื่อกี้ โอ้โอเคค่ะสำหรับเมื่อนี้หนูนะเอามาหาร้อยหาที่มาบาทเนาะค่ะแล้วกับมาใส่สูตรหาเปอร์เซ็นต์ของเงินดูในการเล่น เล่าหนูนะสิเล่นเพื่อที่จะหาฟันสิงโตเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาร้องสูตรฟันสิงโตของคุณโทนี่อีกครั้งนึงว่ามันสิเขาบอแต่ว่าหากฟันสิงโตบ่เขากะก็ต้องเป็นมือหลังกะมาเบิ้งกันเนาะค่ะว่า ันสิงโต มันสิเข่าหายบอโอเคไม่อีกยี่สิบบาท โอเคค่ะ สำหรับสูตรฟันสิงโตเนาะเมื่อวานร้องร้องไปอ่ะ เขาแค่รอบแรก แต่รอบที่สองนี่คือ ม้าโลสามหลอกลวดเนาะค่ะสำหรับสูตรของคุณโทนี่ก็เป็นสูตรขวาลวดก็คือกดแต่ขวาอย่างเดียวอ่ะเขากะมาร้องกันสักสองสามรอบก็แล้วกันเนาะกะมาเบิ่งก่อนนะคะว่าเมื่อสีเขาให้ก่อนบอสมันละ เพราะว่าฟันสิงโตนี่กะม้ายากอยู่เนาะค่ะ ส่วนมากนี่กะบ่ค่อยได้ปันใดอะถ้าาสมมติมันม้านี่กะสิม้าสองสามครั้งรวดเลย แต่หาบ่ม้าก็คือบ่ม้าเลยเนาะค่ะ กะต้องมาลุ่นเอาอีกเทียนึง ผู้ใดว่ามันเข่าง่ายเข่าบ่ง่ายเด้ยฟันสิงโตนี่เขายางยากเลย โอเคมาแถวหนึ่งเลยหกสิบบาท โอเคอีกสิบบาท อ่าอางุ่นมา อีกครั้งนึงโอ้โห เกือบเข่าฟีสปินแล้วค่ะ แต่ว่าเข่าโอเค โอ้โหเกือบได้ เกือบได้ดาบขวานเต็มแถว ได้แค่ซี่ช่องแล้วค่ะบวกมาเก้าสิบบาท โอเคค่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากพูดคุยอยากแนะนำสูตรกะทักเทเลแกรมดูน้ำมาได้เนาะค่ะ เดี๋ยวสิทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะค่ะกะทักเข้ามาได้เลย โอเค โอ้โหสองร้อยม้าโลแถวนึงเมื่อกี้ ไดโลอีกอือหือแจกันน้ำมาว่ะสองร้อยหาสิบบาทเนาะค่ะ โอเคค่ะ เดี๋ยวปรับใหม่กันเลยเนาะ โอเคตามสูตรของหนูนะ หนูนะสิ ใส่สูตรหาเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนเนาะค่ะหนึ่งร้อยหนูนะสิ ใส่หกบาทสองร้อยสิใส่สิบสองหรือสิบห้ากะแล้วแต่เนาะค่ะ แล้วกะหาร้อยสิใส่หาสิบหนึ่งพันหนูนะสิ ใส่หกสิบเนาะค่ะ แล้วกะสองพันส่ร้อยหาสิบค่ะ จะลองปรับ ปรับสูตรปรับเอียงตามตามที่เจ้าของมักได้เลยเนาะสำหรับเกมโรมานี่หนูนาคิดว่ามันเข่าง่ายที่สุดแล้ว เลือกเวลาเล่นดี ๆนะเนาะค่ะ โอ้โหเกือบเต็มช่องมาร้อยสี่สิบเนาะค่ะเสียดายไว้สองโต โอ้โหโมกุดกับบ่ไม้อีกโอเคสี่ช่อง เฮ้ย ได้ยุกมารอยยี่สิบดาบขวาน โอเคมาโอ้โหอีกครั้งหนึ่งสิเขาฟีสปินแต่ว่าเขาให้บวกมาสองร้อยสี่สิบเนาะค่ะ เกมโลมานี่ขอดีของมันก็คือมันแตกดูเนาะค่ะ ต่อให้โอ้โหมาแบบซีสองร้อยสี่สิบต่อให้มันแตกหน่อยก็คือมันสามารถแบบคือจังต่อทุนของเขาไปเรื่อยๆเนาะค่ะ สามารถเล่นด้โดนเนาะค่ะ โอเคมา 320 เห็นปะมาอีกแล้วโล โอเคมาอังุนตก โอ้โหบ่มา โอ้โหเสียดายเนาะค่ะ 340 บาท โอเค โอ้โบนัสบ่เขา เอออาบ่เขาอีก โอ้โหอ่าอีกร้อยหนึ่ง โอ้โหมึงโลไลยั่างงามเลยแถวแหลกบ่มาโอเคเออยี่สิบบาท อันนี้เขาเล่นไปเรื่อยๆ เนาะค่ะ เป้าหมายเขาก็คือมา หาสิงโตเนาะสำหรับมื้อนี้สิงโตมันจะเข่าให้บ่ล่ะโอเคอีกหกสิบส่วนมากเวลาเขามาหาสิงโตนี่สิงโตมันสิบ่เข่าให้นะ โอเคมาอีกสี่ร้อยโอ้โหมาว่ะจะได้สิงโตหรือสิ ไอ้นี่ก่อนสีเบิดก่อนรุ่นเอาอือหือมองกุดหาร้อยยี่สิบได้ซี่แถวเนาะค่ะ โอเคมาอีกแปดสิบบวกมาหกร้อยบาทเนาะค่ะบิ๊กวินโอเคเดี๋ยวปรับไม่เลยค่ะ มาสีเบิดก่อนหรือสิงโตสีม้าก่อนโอ้สามร้อยมาว่ะ โคตรเอา แถวนึงเนาะค่ะเออโลสองร้อย โอ้โหลายนี่ถือว่างามอยู่เนาะเสียดายมงกุฎโอเคอ่าโลมา อีกสามร้อยค่ะสามร้อยห้าสิบบาท โอ้โห สีเบาม้เห็นเลยบอืมึงวะเออ มาโลเขา โอเค ขอองุ่น เออองุ่นมา นั่นละซีช่องสองร้อยบาทเฮ้ย โลมาอีก โอเค คอมโบซีละ โอเคค่ะเขาฟีสปินเนาะค่ะซีข้างไปค่ะอือหือเวลาแตกในฟีสปินนี่แถวหนึ่งบ่ค่อยม้าเนาะหักสิม้ากับม้าเป็นพวกองุ่นพวกอีหยังสิ แต่ว่าตั้งแต่เขาฟีสปินมาบ่เคยได้โบนัสเลยอะผู้ใดเคยแบบโบนัสแตกในฟีสปินแน่บ่โอ้โหมงกุฎมาร้อยห้าสิบ เคค่ะ โอ้โหสองแถวได้แบบเมื่อกี้ เมื่อกี้ได้สองแถวเนาะค่ะ เพราะว่ามันมีไว้ขันกลางแล้วกะแถวแถวที่สามล็อกกลางอ่ะมันม้าเนาะค่ะ โอเคมาอีกสองร้อยเออโคตรโคตรเอาเข่าโคตรดีอ่ะ แต่ว่าสิงโตบ่ม้าไห่เนาะค่ะ สี่พันละ โอเค อีกแถวหนึ่งมาเรื่อยๆค่ะอุ้ยแถวหนึ่งเขาเดียวมื่อนี่โลเขาย่างดีเลยโลนึ่งแถวอะ่ะ โอ้โหมาอาอุ่น แต่ว่าสิงโตสิบม้าไห่เลยบ่โอ้โบนัสบ่เข่าเลยร้อยห้าสิบมาบ่ได้โบนัสกะบ่เป็นอย่างค่ะ โลมาอีกจักสามสี่เทียนี่กะอิ่มหรอโอเคมาอีกร้อยห้าสิบอ่าดาบขวานอีกครั้งนึงโอเคโอ้โหแจกกันมาบวกมาอีกสองร้อยบาทอางุนมาอีกเออ หาครั้งแล้วอีกครั้งนึง โอ้โห หากได้อีกครั้งหนึ่งเขาจะได้ฟรีสปินสิบครั้งเนาะค่ะ แต่ว่ามันบ่มาให้ได้แค่หาเทียร์เนาะค่ะ ไปค่ะ โอเคโอ้โหเต็มช่องสี่ร้อยหาสิบสะสมไปที่หนึ่งพันสองร้อยหาสิบแล้วค่ะ โอเคอีกสองร้อย โอ้โห เสียดายโล่บ้างว่ะ โอเคค่ะบวกมาทั้งเบิด1าสิบาทเนาะค่ะ หาพันละ แต่ว่า โบนัสท่านได้มาเลยโบนัสเกมอะฟันสิงโตอะโอ้โหยาวาบ่เข่าอีหลีทอบฟันสิงโตมาอีกร้อยหาสิบอ่าเห็นบ่โลลายยางงามแต่มันบ่มาให้อะโอเคอีหาสิบโอ้โหเออสามร้อยโอเคค่ะเก็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะ เริ่มมีแบบกระตุกน่วงๆ แล้วเนาะสำหรับผู้ใดที่มีสูตรกะอย่าลืมแล้วค่ะ ทักเขามาบอกได้เลย โอ้โหแถวหนึ่งมาอีกแล้ววะโลเห็นปะโลแถวหนึ่งมาย่างดีเลยอะโอ้โหบวกมาเก้าร้อยบาทแต่ว่าเสียดายมงกุฎไหม โอเคโลมาโอเคค่ะอือหือเบิ้งลายเบิ้งลายโอ้โหลายยางงามเลยแต่บ่เข่าเนาะค่ะ โอ้โหเสียดายโอเค โอ้โหเสียดายโลกเออมาเต็มช่องแปดร้อยบาทเห็นว่าโลกเขาย่างดีเลยมื่อนี่โอ้โหแจกัน มาอีกมา คอมโบสามโอ้อีกข้างนึงจะเขาฟิสปินเนาะค่ะ ได้มาเก้าร้อยบาทเนาะค่ะ โอเคอ่าแจกัน เอ้ย ดาบขวานได้อยู่มาองุ่นโอเค มา โอ้โหสิงโตเขาคอมโบซีมาแล้วค่ะ โอเค ดาบขวานซี่ช่องมาคอมโบหาอีกครั้งนึง โอ้โหบาอิริโอเคคอมโบหกตอนนี้เขาได้ฟรีสปินสิบครั้งแล้วค่ะคอมโบหกสะสมที่หนึ่งพันบาทเนาะค่ะ มาค่ะโอ้โหสิบครั้งเลยโอเคอ่าเฮ้ยโลมาอีกโอเคโอ้โหโลแถวหนึ่งมาอีกแล้วแปดร้อยบาทโอ้โหอย่างงินอีกโลเข่าย่างดีเนาะค่ะมือนี้เก้าร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ สำหรับฟรีสปิน มีบางคนแบบสงสัยว่ามันรวมกับฟันสิงโตบอลมันคนละอันกันเนาะค่ะฟรีสปิน กับฟันสิงโต ฟันสิงโตก็คือโบนัสเกมฟรีสปินก็คือโตฟรีอ่ะก็คือมันได้คอมโบคอมโบซี่ข้างมันจะให้ฟรีสปินเขาซี่ข้างคอมโบหาสีให้หาข้างคอมโบหกให้สิบคอมโบเจ็ดให้ฟรีสปินยี่สิบข้างเนาะค่ะเป็นการหมุนฟรีหมุนหมุนแบบว่าเสียตังค์อ่ะยี่สิบข้างอ่ะ โอเคค่ะบวกมา2 0 0นซี เนาะค่ะโอ้โหโคตรเอาเลย มาอีกค่ะิบบาท มา เก็บไปเรื่อยๆแต่ว่าฟันสิงโตยังบ่เขาเลยไหมเออหลายคนนี่เห็นว่าเป็นแบบพี่จีอะถ้าสมมติว่าเขาพวกฟรีสปินนี่ก็คือโบนัสเนาะค่ะ โบนัสเกมพวกแบบ เอียงเสียพวกสเก็ตเตอร์ของของพี่จีอะมันจะเอาเป็น มันจะเอาเป็นฟรีสปิน คือโบนัสแต่ว่าของโลมานี่ มันโมแมนเนาะค่ะ ฟรีสปินก็คือฟรีสปิน โบนัสก็คือโบนัส แยกกันตั้งหากเนาะค่ะ โอเคมาอีกหาร้อย เออ แจกกันตกไม้อีกร้อยนึง องุ่นโอเคมาเข่าฟรีสปินอีกนะ โอ้โหบ่เข่าเสียดายโล่บ่ม้าเนาะค่ะ โอเค เออโอ้โหแถวหนึ่งหาร้อยห้าสิบมาว่ะ โอเคค่ะ ตอนนี้ได้เก้าพันแล้ว สงสัยสีบะม้าอีหลีเหรอวะฟันหนึ่งตัวเอ้ยวายสองช่องมาหาร้อยโอเคค่ะ เดี๋ยว หาบะม้าหอยมือหนีเซาเนาะค่ะ เดี๋ยวไม่ได้ใส่เวลาโดนเอาเป็นมือหลังแล้วกัน โอเค อีกห้าสิบโลมาโอ้โหโลมาแบบสีอีกเจ็ดร้อยห้าสิบมาว่ะโคตรเอาโล บวกมาพันหนึ่งแล้วค่ะโอเค เอาซ้ำนี่ก็แล้วกัน สรุปแล้วฟันสิงโตประมาณเนาะค่ะ เอาเป็นมือล้างก็แล้วกันเนาะโอเค เดี๋ยวมือนี่จังไหนหนูนะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับมือนี่ สวัสดีค่ะ